เรามาดูสาระสำคัญของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่2นะคะในปีพุทธศักราช 2558 ค่ะ ซึ่งกฎหมายลิขสิทธิ์มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นะคะ สาระสำคัญนะคะก็มีดังนี้ค่ะ ห้ามลบหรือเปลี่ยนแปลงชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ห้ามทำลายพาสเวิร์ดหรือมาตรการป้องกัน การเข้าถึงงานที่มีลิขสิทธิ์ ปิดดูภาพยนตร์หรือฟังเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ แต่ห้ามก๊อปปี้ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น YouTube หากปฏิบัติตามคำสั่งศาลให้เอาไฟล์ละเมิดออกจากเว็บไซต์ แล้วจะไม่ผิด นำภาพเขียน หนังสือซีดีเพลงหรือภาพยนตร์ที่มีลิขสิทธิ์ไปขายเป็นมือสอง สามารถทำได้ แต่ต้องดูกฎหมายอื่นด้วย เช่น การขายซีดีภาพยนตร์ ต้องดูว่าผิดกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์หรือวิดิทัศน์หรือไม่ นักแสดงมีสิทธิ์ระบุชื่อตัวเองในการแสดง และห้ามไม่ให้ใครทำความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณ ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ จ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า กรณีปรากฏหลักฐานว่า จงใจเผยแพร่งานที่มีลิขสิทธิ์สู่สาธารณะ ศาลมีอำนาจสั่งริบหรือทำลายสิ่งที่ละเมิดได้